นาซังคนิจิวะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานกันนะคะ ก่อนอื่นเราจะมาเริ่มที่คำศัพท์ที่ได้ยินกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานกันค่ะคำแรกนะคะคำว่า สัมภาษณ์ค่ะ ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า เมนเซตอีกครั้งนะคะ เมนเซตแปลว่าสัมภาษณ์ค่ะ ต่อไปคำว่าแนะนำตัวนะคะ จิโกโชไกอีกครั้งนะคะ จิโกโชไก แปลว่าแนะนำตัวค่ะ ถัดมาคำว่าชื่อนะคะ โอนามายโอนามายแปลว่าชื่อค่ะ ส่วนคำว่าชื่อเล่นนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นิกเนม นิกเนมแปลว่าชื่อเล่นค่ะ ส่วนคำว่าเรียกนะคะ จะมีวิธีพูดแบบสุภาพว่า โมชิมัส โมชิมัส แปลว่า เรียกค่ะ ต่อไปนะคะคำว่าการุณานะคะ จะใช้เตะหรือว่าเดะนะคะคุดาไซเตะหรือว่าเดะคุดาไซค่ะ แปลว่าการุณา ถัดมานะคะถ้าเราต้องการบอกอายุนะคะ ก็จะใส่เลขอายุไว้ข้างหน้า แล้วต่อท้ายด้วยคำว่าไซค่ะ ยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเราอายุ 25 ปี ก็จะบอกว่ามิจูโกไซแปลว่าอายุ 25 ปีค่ะ ัดมาคำว่า จบการศึกษานะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสดสเกียวชิมัสสดสเกียวชิมัสแปลว่าจบการศึกษาค่ะ ถัดมาคำว่า มหาวิทยาลัยนะคะ ไดกะคุไดกะคุแปลว่า มหาวิทยาลัย ค่ะ ส่วนคำว่า ตอนนี้นะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า อิมะอิมะแปลว่า ตอนนี้ค่ะ แล้วก็คำสุดท้ายนะคะ ทำงานภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮัตาราคิมัสฮัตาราคิมัสแปลว่าทำงานค่ะ ถัดมานะคะ เราก็จะมาลองพูดเป็นประโยคกันค่ะ ในการสัมภาษณ์งานนะคะ ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามเราว่า จิโกโชไกโอ โอเนไกชิมัส จิโกโชไกโอ โอเนไกชิมัส แปลว่าช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะ ัวอย่างวิธีการแนะนำตัวง่ายๆนะคะอาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ตามนี้ค่ะはじめまして私は ABC と申しますニックネームは A です25歳です B 大学から卒業しました今 C 病院で働いていますどうぞよろしくお願いいたします ก็สำหรับประโยคที่พูดไปเมื่อกี้นะคะ จะแปลได้ว่า ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ฉันชื่อ ABC ชื่อเล่นชื่อ A ค่ะ อายุ 25 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย B แล้วก็ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล C ขอความกรุณาในการพิจารณาครั้งนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแยกดูการทีละประโยคนะคะ ค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะฮาจิเมมาสเตะแปลว่า ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ แล้วเราก็จะแนะนำตัวต่อว่าวาตาชิวะแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเองนะคะโตโมชิมัสวาตาชิวะชื่อตัวเอง แล้วก็โตโมชิมัสจะหมายถึงว่า ฉันชื่อ จุดๆค่ะ ถัดมานะคะ การแนะนำชื่อเล่นก็จะบอกว่านิกเนมุวะแล้วก็ชื่อเล่นของเรานะคะ ปิดท้ายด้วยเดส นิคุเนมุวะชื่อเล่นของเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดสค่ะ ถัดมาการบอกอายุนะคะก็จะใส่จำนวนเลขอายุของเราลงไป แล้วก็ต่อท้ายด้วยไซเดสยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเราอายุ 25 ก็จะบอกว่านิจูโกไซเดสค่ะถัดมานะคะ การบอกว่าเราจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไรนะคะ ก็จะเป็นการใส่ชื่อมหาวิทยาลัย ตามด้วยไดกะกุที่แปลว่ามหาวิทยาลัยนะคะ ชื่อมหาวิทยาลัยไดกักุคาระสซซิเกียวชิมาสตะแปลว่า จบมาจากมหาวิทยาลัยจุดๆ นี้นะคะ ถัดมานะคะต้องการบอกว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่ อันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติว่า เราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ก็อาจจะบอกได้ว่าอิมะซึ่งแปลว่าตอนนี้นะคะ今จุดจุดจุด病院で働いています 今จุดจุดจุดเบียวอิงเด働いていますเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล จุดจุดจุดสักที่หนึ่งนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นการปิดจบนะคะว่าโดโซโยโรชิคุโอเนกายตาชิมัสแปลว่าขอความกรุณาในการพิจารณาสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ อีกครั้งนะคะโดโซโยโรชิคุโอเนกายชิมัส